จากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าความสำคัญของการนำเสนอนั้นมีอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเราเข้ามาสู่หัวข้อแรกของการเรียนในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ หัวข้อแรกนะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอครับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอหลาย ๆ คนบอกเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งเรียนรู้อะไรมากมายขนาดนี้นะครับแต่จริง ๆ แล้วก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนในทุกหัวข้อนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าความหมายของการนำเสนอคืออะไรนะครับซึ่งความหมายของการนำเสนอ มันก็คือการถ่ายทอดความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดนะครับ ให้กับผู้ฟังเข้าใจภายในระยะเวลาอันกำหนด หลายๆ คนมองในเรื่องของความหมายแล้วเฮ้ยโอ้โหจำยากแน่นอน เวลาเราดูเรื่องของความหมายนะครับ อาจารย์ขอแนะนำอย่างหนึ่งว่า คุณหาคีย์เวิร์ดให้เจอหาคีย์เวิร์ดของความหมายต่างๆ ให้เจอครับ ในความหมายของ การนำเสนอนั้นก็มีคีย์เวิร์ดของมันอยู่เหมือนกัน คีย์เวิร์ดของเราอยู่ที่การถ่ายทอดเรื่องวัตถุประสงค์ ผู้ฟังเวลาจำกัดนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะเน้นก็คือว่า การนำเสนอนั้นมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่ง สารในเชิงนิเทศศาสตร์เราเรียกว่าผู้ส่งสารนะครับ ต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ในเรื่องเดียวกับเรานะครับ และที่สำคัญของการนำเสนอทุกการนำเสนอมักจะมีเงื่อนเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับ ถามว่าเงื่อนเวลานั้นสำคัญยังไง ขอบอกเลยนะครับว่าคุณจะเป็นนักนำเสนอที่ดีได้ คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องพูดในระยะเวลากี่นาที หรือระยะเวลาเท่าไหร่ คุณลองนึกดูครับ การนำเสนอ 1งงานถ้าสมมติว่าผู้บริหารที่มีเวลายุ่งมากๆนะครับ ใน 1 วันของเขา เขาสละเวลาให้คุณเพียงแค่ 10 นาที แต่คุณไปพูดอารัมพบทสักสินาที โดยที่คุณไม่เข้าสู่ประเด็นใจความสำคัญของคุณเลยนะครับ เมื่อครบเวลา 10 นาที เขาไม่รอคุณนะครับ เขาลุกทันที เพราะฉะนั้นแล้วเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับนักนำเสนอทุกคนครับ แน่นอนนะครับนั่นคือความหมายของเรานะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ารูปแบบของการนำเสนอล่ะนะครับเวลาเรานำเสนอนั้นเราต้องรู้ก่อนว่า เวลาเรานำเสนอเราไปนำเสนอเพื่ออะไร มันคือรูปแบบของการนำเสนอนะครับ รูปแบบการนำเสนอที่ 1 ที่เรามักจะใช้กันเยอะๆนะครับ นั่นก็คือการอธิบายชี้แจงนะครับ รูปแบบที่ 2 คือ การกล่าวรายงาน หรือการบรรยายสรุป และรูปแบบที่3ก็คือ การขอความเห็นหรือขอการอนุมัติ ทั้ง 3 ตัวนี้ต่างกันยังไงครับ อย่างที่1นนะครับเรื่องของการอธิบายชี้แจง การอธิบายชี้แจงหมายความว่า เรามีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับ ซึ่งเราไปหาข้อมูลมา แล้วเราต้องการอธิบายชี้แจงในหัวเรื่องบางหัวเรื่อง ให้กับผู้บริหารหรือผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังนะครับนำเสนอแบบแรกนี้นะครับ จะเป็นการนำเสนอเพื่อเพียงแค่ให้ข้อมูลเขาเฉยๆนะครับ ยังไม่ต้องการผลอะไรมากมาย ส่วนรูปแบบที่2นะครับคือการกล่าวรายงานหรือการกล่าวบรรยายสรุป รูปแบบนี้ต่างจากรูปแบบแรกยังไง รูปแบบนี้คือเวลาคุณทำรายงาน คุณทำวิจัย หรือคุณมีผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ แล้วคุณต้องการที่จะนำผลนั้น ไปให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานของคุณได้รับรู้นะครับ นั่นคือเราเรียกว่ารูปแบบที่ 2 การกล่าวบรรยาย การกล่าวรายงานและบรรยายสรุปนะครับ ส่วนหัวข้อที่3นะครับซึ่งในเชิงการนำเสนอแล้วถือว่าเป็นหัวข้อที่ยากที่สุด ทำไมเราถึงเรียกหัวข้อที่ 3 หรือว่ารูปแบบที่3นี้ยากที่สุด เพราะว่ามันคือการขอความเห็น การขออนุมัติ นะครับหมายความว่าเวลาคุณมีโครงการใด ๆ ก็ตามคุณต้องการขอความเห็นหรือขอให้เขาอนุมัติวงเงินให้กับคุณนะครับถามว่าทำไมมันถึงยาก เพราะทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงยาก การขออนุมัติบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเท่ากับเราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขา หรือทำให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อข้อมูลที่เราต้องการให้เขาไป เพราะฉะนั้นใน3แบบรูปแบบที่3นี่แหละถือว่าเป็นรูปแบบปรับเซียนครับยากที่สุด แต่ถ้าคุณทำรูปแบบที่ 3 ได้ รับรองว่าการนำเสนอทุกอย่างง่ายอยู่ในฝ่ามือของคุณแน่นอนครับผมส่วนรูปแบบไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับองค์ประกอบของการนำเสนอในแต่ละครั้งเรามีใครกันบ้าง เรามีอะไรกันบ้าง แน่นอนครับอย่างแรกผู้นำเสนอ คนที่เป็นต้นเรื่อง คนที่ต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ออกไปนะครับ องค์ประกอบข้อที่2ครับแน่นอนเมื่อมีผู้พูด ผู้ฟังต้องตามมาครับ เราต้องมีผู้ฟังครับ เราไม่ใช่พูดให้กับกำแพงฟัง เราไม่ได้พูดให้กับประตูฟังนะครับ เราต้องพูดให้กับคนฟังนะครับ ส่วนองค์ประกอบที่ 3 ที่จะใช้ในการทำให้การนำเสนอของคุณดีขึ้น นั่นก็คือตัวสื่อนะครับหรือมีเดียนะครับสื่อในยุคปัจจุบันนี้มีหลากหลายแล้วแต่คุณเลือกใช้ คุณจะเลือกใช้สื่อวิดีโอ คุณจะเลือกใช้สื่อภาพนิ่งนะครับหรือแม้แต่คุณจะใช้เรื่องของการสาธิต นะครับแสดงสถานการณ์จำลองคุณก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหล่านี้มารวมกันเป็นองค์ประกอบของการนำเสนอครับผมเรามาดูอันสุดท้ายนะครับของในเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเภทของการนำเสนอครับประเภทของการนำเสนอเราง่ายมากเขามีหลายคนหลากหลายความหมายนะครับแต่ที่ผมจะบอกให้ทุกคนฟังก็คือ ประเภทของการนำเสนอของผมนั้นมีอยู่แค่ 3 ประเภท ประเภทที่1นะครับตามจำนวนเลยนะครับ เราไล่ตามจำนวน ประเภทที่ 1 คือการนำเสนอกับบุคคลเพียงคนเดียวนะครับ หมายความว่าเป็นการนำเสนอแบบตัวต่อตัวนะครับ การนำเสนอแบบนี้จะยากไหมถามว่า หลายๆ คนจะเกรงกับการนำเสนอแบบนี้นะครับ เพราะว่าเราต้องไปนำเสนอกับคนนะครับ เพียงแค่คนเดียวแล้วเขาจะมีการยิงคำถามเยอะนะครับ แต่จะบอกว่ารูปแบบการนำเสนอนะครับกับบุคคลเพียงคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะครับในบรรดารูปแบบของการนำเสนอทั้งหมดนะครับ เรามาดูแบบที่ 2 แบบที่ 2 เป็นการนำเสนอต่อกลุ่มบุคคลหรือคณะกรรมการ แบบนี้นะครับเราจะเป็นการพูดหรือว่านำเสนอกับกลุ่มคนที่มีขนาด ประมาณกลาง ๆ ตั้งแต่ 3 คน 7 คนหรือว่า10 คนนะครับ รูปแบบนี้ในทัศนะของผมแล้วถือว่าเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดปราบเซียนที่สุด เพราะอะไรเพราะเวลาคุณนำเสนอเมื่อกี้คุณนำเสนอกับบุคคลคนเดียว เขาถามคุณเขาก็ถามแค่คนเดียว แต่พอมาเป็นรูปของคณะกรรมการ เขามีคนเยอะครับ เมื่อมีคนเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้น คำถามครับคำถามมาเป็น10จากหลาย ๆ คน คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความคิดของคุณนู้นคิดยังไง คนนี้คิดยังไง เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งรับดีๆครับ ส่วนรูปแบบที่ 3 ซึ่งหลายคนกลัวและหลายคนไม่อยากทำตามนี้เลยนะครับ นั่นคือรูปแบบของการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ คำว่าที่ประชุมใหญ่ของผมหมายความว่าเป็นที่ที่รวมกันของคนเยอะ ๆ ทีนี้ทำไมผู้นำเสนอส่วนใหญ่ มักจะกลัวการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ เพราะว่าเขามักจะกลัวการไปยืนอยู่กลางที่สาธารณะคนเยอะ ๆ แต่ที่ผมจะบอกคือการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ ง่ายที่สุดครับ ง่ายที่สุดสำหรับการนำเสนอทุกอย่างนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้น เพราะคุณลองนึกถึงตัวคุณเอง เวลาคุณรวมกันอยู่เยอะ ๆ เวลาจบเซกชันแล้วให้เขาเขาให้คุณถาม ถามว่ามีกี่คนถาม ผมพนันได้เลยครับร้อยละสิบ หมายความว่ามีคนเข้าร่วมร้อยคน มีเพียงแค่ไม่เกินสิบคนที่กล้ายกถามนะครับ และในบางที่โดยเฉพาะเวลาผมสอนเทคนิคการนำเสนอนั้น พอหมดเวลาปุ๊บ แล้วผมถามว่า มีใครจะถามไหมเงียบกลิบครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการพูดที่ง่ายที่สุด เพราะคุณไม่ต้องไปตอบคำถามใคร แต่สิ่งที่ยากคือคุณจะคุมเวทีอยู่ยังไงคุณจะคุมคนให้ฟังคุณได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับการนำเสนอครับ สำหรับความสำคัญนะครับของการนำเสนอ ความสำคัญของการนำเสนอนะครับ เรามีอยู่แค่ 3 อย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารแน่นอนอย่างที่เรารู้ความหมายกันไปแล้ว การนำเสนอเป็นเรื่องของการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะครับ โดยที่เราส่งสารผ่านสื่อบางอย่างออกไปนะครับ อย่างที่2นะครับลักษณะสำคัญของการนำเสนอก็คือ จะต้องมีบุคคล2ฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันไป นะครับและอย่างที่ 3 คือมีเป้าหมายนะครับให้ผู้ฟังการนำเสนอเห็นคล้อยไปกับผู้นำเสนอว่าเฮ้ยอยากเขาเราอยากให้เขาทำอะไร ผู้ฟังนะครับปฏิบัติตามเรานั่นคือความสำเร็จของการนำเสนอครับ